วิธีสมัครเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ต้องทำยังไง 1. กดสมัครสมาชิก 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ และขอรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ของท่านให้ถูกต้อง 3. กำหนดเลขรหัสความปลอดภัย 4 ตัว 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ชื่อนามสกุล และก็เลขบัญชีธนาคาร ทุกอย่างจะต้องถูกต้อง และตรงกันเพื่อใช้ในการฝากถอน 5. กดชั้นยอมรับ และกดถัดไปได้เลย เพียงเท่านี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับลูก้าสักก้าได้แล้ว หากท่านใดสงสัยหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินของเรา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Line ID ได้เลยครับ